ือไม่ว่า iPhone รุ่นเก่า สามารถแก้ไขภาพ Apple Pro RAW ของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้ด้วย แม้จะมีเพียง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่สามารถใช้งานการถ่ายภาพ Apple Pro RAW ได้ แต่ตั้งแต่มีการปล่อยให้อัปเดต iOS 14.3 อุปกรณ์ทุกรุ่นที่รองรับ สามารถแก้ไขภาพ Apple Pro RAW ได้แล้วค่ะ และในคลิปนี้อีฟจะนำ iPhone 7 ที่ได้อัปเดต iOS 14.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลองแต่งภาพ Apple Pro ให้ดูกันค่ะ วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าหรือเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้น เราสามารถแก้ไขและตกแต่งภาพ Apple Pro ได้ในแอป รูปภาพได้เลยค่ะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพที่เป็นภาพ Apple Pro รอเราจะเห็นคำว่ารอ ขึ้นตรงนี้ จากนั้นเราก็แตะที่แก้ไข แล้วก็ปรับแต่งภาพตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ และการปรับแต่งและแก้ไขภาพ Apple Pro ร a ใน iPad นะคะ ก็สามารถแก้ไขและปรับแต่งได้ในแอปรูปภาพเหมือนเดิมค่ะ จุดสังเกตนะคะเมื่อเป็นภาพ Apple Pro ร a แล้วก็จะขึ้นคำว่ารอตรงนี้ค่ะ จากนั้นเราก็แตะที่แก้ไข แล้วแก้ไขรูปภาพได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ และนอกจากไฟล์ Apple Pro รอแล้วนะคะ iPad และ iPhone ที่รองรับ iOS 14.3 และ iPad OS 14.3 ก็สามารถแก้ไขภาพรอจากอุปกรณ์อื่นได้เหมือนกัน แต่อาจจะได้บางรุ่นเพียงเท่านั้นนะคะ เป็นภาพรอนี้นะคะ อีฟก็ได้มาจากกล้องฟูจิค่ะ มันก็จะขึ้นคำว่ารอตรงนี้เหมือนเดิม ว่านี่คือภาพรอนะคะเราก็สามารถนำมาปรับแต่งได้ในแอปรูปภาพเหมือนเดิมเลยค่ะ ส่วน iPhone ที่รองรับ iOS 14.3 และ iPad ที่รองรับ iPad OS 14.3 ก็สามารถดูได้ตามที่ขึ้นนี้เลยค่ะ ติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆ แบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ